นี่พี่นิวคะเป็ดซื้อขนมมาฝากค่ะ ดูน่ากินมากๆเลยอ่ะ ไปร่ำรวยจากที่ไหนมาครับเนี่ย พอดีเดือนนี้เงินเหลือค่ะ มีพี่รุธนะ เดือนที่แล้วยังเห็นบอกว่าเงินไม่พอใช้อยู่เลยอ่ะอย่าบอกนะว่าไปถูกลอตเตอรี่มา ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ พอดีเมื่อเดือนก่อนนะที่บ้านนะคะทำบ่อผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรค่ะ ก็เลยมีก๊าซถุงต้มใช้ฟรี โอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องซื้อเลยเหรอครับ เรียกว่าใช้น้อยลงดีกว่าค่ะ เพราะว่าที่บ้านทำฟาร์มสุกรขนาดเล็กค่ะ เลยผลิตก๊าซเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่ เข้าใจละ ทีนี้ถ้ามูลไม่เยอะเนี่ยไม่ลองหาวัตถุดิบอื่นมาเสริมบ้างเหรอฮะมีวัตถุดิบอื่นใช้ร่วมด้วยได้เหรอคะอ้าวงั้นต้องขยับเข้ามาใกล้ ๆแล้วครับเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับ สวทช ภาคเหนือ สนับสนุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรทาปณะชื่นบาน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาวิจัยการผลิตก๊าซชีวภาพ จากการหมักเศษวัชพืช ร่วมกับของเสียจากสุกรได้สำเร็จทำให้เกษตรกรผลิตก๊าซชีวภาพได้มากขึ้นค่ะ ว้าวว้าวว้าวโดยในงานวิจัยได้นำเชื้อแบคทีเรียสกุลแลคโตบาซิลลัสซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกได้ มาใช้ในการหมักวัชพืชที่มีเส้นใยเซลลูโลสสูงร่วมกับของเสียจากมูลสุกร โดยหมักในถังที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร มีอัตราส่วนวัชพืชท้องถิ่นต่อมูลสัตว์ในอัตรา 30 ต่อ 70แบคทีเรียจะผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปใช้งานได้ต่อเนื่องถึง 1 ชั่วโมง ทั้งนี้วัชพืชที่ใช้หากเป็นวัชพืชขนและพืชสด เช่นยาขนยาคา จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโอ้โห จ๋งไปเลยค่ะ เอาวัชพืชมาใช้ผลิตก๊าซชีวภาพร่วมกับมูลสุกรได้ อืมใช่แล้วครับ และเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายทั่วไปเลยครับ เรียกว่าเอาของที่เหลือทิ้งมาสร้างประโยชน์ได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลย แล้วจะบอกว่าประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ก๊าซชีวภาพสำหรับหุงต้มภายในบ้านเท่านั้นนะครับ ยังช่วยในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ยังไงอะคะอ้าวก็พอเรานำวัชพืชเนี่ยมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเผาทำลาย ช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ปัญหาหมอกควันด้วยครับ wow. จริงด้วยค่ะ แต่ที่แน่ ๆนะคะ ต่อไปที่บ้านเป็ดก็จะมีก๊าซชีวภาพมาใช้มากขึ้น แล้วเงินในกระเป๋าก็เหลือขึ้นเยอะด้วย และที่แน่ๆนะครับพี่ ที่จะได้กินขนมอร่อยๆแบบนี้ ทุกเดือนเลยอ่ะ โอ้ มันดีจริงๆสบายมากค่ะเป็ดเนี่ยสายเปย์อยู่แล้วหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติม สามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์ 025648000 หรือที่ Facebook NASA สวทชครับ